หกมาหกเออ สูงสุดแล้วมึง สูงสุดแล้ว โอเคครับผม สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม วันนี้นะครับเราขยับกันมาอยู่ที่ค่าย SA Gaming กันนะครับผม ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับทุกคน โอ้โหเข้ามาโต๊ะนี้นะฮะเรางบมา 100บาทครับสำหรับวันนี้งบ 100 ก็เล่นได้นะฮะแดงออกไป 23 น้ำเงิน 17โอ้โหลายยังสวยรออะไรล่ะครับ เล่นน้ำเงิน ไม่ใช่ เล่นแดงไปดิเป็นน้ำเงินเพื่อ แดงนะฮะออกไปแล้ว 23 น้ำเงิน 17 แม่งห่างกันโคตรเยอะอะแบบโต๊ะนี้น่าจะไหลแดงนะครับ แต่ตรงนี้ไม่เห็นน้ำเงินเยอะกว่า แต่ลงแดงไปแล้วอะลงแดงไปแล้วอะวันนี้ขยับกันมาอยู่ที่ SA กันบ้างนะ เห็นเพื่อนๆหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าเล่นอยู่แต่ค่ายเดิมนะฮะเซ็กซี่นะะวันนี้เราย้ายแล้วนะครับ สี่หน้าสิโอ้โหสี่แดงแม่งหกแม่งหก โดนดีครับ แต่ผมเห็นตรงนี้น้ำเงินมันแงเยอะกว่าแดงอะความรู้สึกและเซนของผมนะ น้ำเงินมันแงเยอะกว่า ผมขอขยับเปลี่ยนเป็นน้ำเงินนะ อัพไปด้วย 20 ครับ SA ข้อดีของมันก็คือเล่นได้ต่ำกว่าเซ็กซี่นะเซ็กซี่ขั้นต่ำ 10 บาท แต่ว่า SA นะฮะขั้นต่ำ 5 บาท มีชิป 5 ให้เรานะฮะแต่เซ็กซี่ มัน 10 บาทนะครับ มา ดูกันต่อ น้ำเงิน 20 ลงไปรอบนี้งบ 100 นะครับ วันนี้ดูดีแม่งจะไปสุดที่เท่าไหร่นะ อยากรู้เหมือนกันท้ายคลิปมีคำตอบนะ ทุกคน โอ้โหแม่งหน้า6เราหน้าฝรั่งสี่แต้มมันสามยังไงโอ้โหสองแต้ม อะไรอ่ะ อะไรอ่ะ ไม่จั่วด้วยเหรอสามแต้มอ่ะโอ้ขี้โกงขี้โกงอ่ะยัดน้ำเงินไปอีกยี่สิบครับ วันนี้ก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะแล้วก็ไม่ได้มีสูตรอะไรมาแบบตายตัวนะครับ ใครมีเทคนิคหรือว่าสูตรเล่นค่ายนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะทุกคน ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับบาคาร่าเว็บตรงนะ ไปที่เม้นปักบุตรเม้นแรกเท่านั้นนะครับ มีโปรลับอยู่ที่หน้าฝากนะฮะสมัครก่อน แล้วก็หน้าฝากจะมีโปรลับให้เพื่อนๆ นะครับ ไปดูเงื่อนไขดีๆนะทุกคน มา ดูกันต่อ เดี๋ยวรู้เรื่อง 20 บาทรอบนี้ เอา้าภาพแม่งมาเร็วกว่า5แต้ม โอ้โหแม่งเก้าเย็ดเค้ขยับมาคือโดนเลยอะ่ะ อ่ะยี่สิบบาท ถ้ารอบนี้แม่งออกแดงอีกยัดน้ำเงินแม่งสามสิบเลยนะท่านเขียวท่านเขียว อืมใครมีสูตรลับนะฮะ สูตรดีๆ แนะนำได้นะ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวไปลองดูบ้างนะ แล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆ คนอื่นดดูด้วย มา ดูกันต่อ อีก 50 บาทสุดท้าย ตานี้ลงไป 20 ภาพแม่งช้ากว่าตรงเนี้ยเกียนปะเนี่ยภาพมันช้ากว่าจริงๆ นะเจ็ดแต้มถูงแล้วหนา ถูงแล้วหนามันห้ามันห้าเปิดอีกใบหนึ่งเป็นเออขอกินบ้างเถอะเย็ดแค่ไปน้ำเงินไหนๆก็มาน้ำเงินแล้วน้ำเงินยาวๆ ยาวๆ ลองส่วนตัวเองปกติผมจะใช้เทคนิค เข้าห้องนี้มาปกติผมต้องเล่นแดงนะเพราะว่าแดงมัน 25รอบ น้ำเงินมัน19 ซึ่งแม่งห่างกันโคตรเยอะ แสดงว่าโต๊ะนี้แดงไหลนะฮะแต่ว่าวันนี้ลองเล่นสวนอีกสักครั้งนึง คลิปที่แล้วที่มา SA ก็สวนอย่างนี้นี่แหละ วันนี้ขอสวนอีกอีกรอบนึงแล้วกันเผื่อฟุกไหนๆก็มาน้ำเงินแล้วอะถ้าขยับไปแดงอีกมันก็จะงงนะ ทีนี้ลวนแล้วนะไปตรงนี้รู้สึกว่า แดงจะเยอะกว่าน้ำเงินแล้วนะ ดูด้วยสายตาโอ้โหหน้า7เจอหน้า 8 หมดอารมณ์ลุ้นกูบอกเลย1ต่อ5นั่นไง หมดอารมณ์ลุ้นกูบอกแล้ว แดงแม่งไหลจริงว่ะ แบ่งครึ่งเลยแล้วกัน 25 บาทนะครับ โอ้ขึ้นยากกว่าค่ายเนี่ยนี่แหละคือเหตุผลที่ผมไม่ค่อยได้มาค่ายนี้ แม่งขึ้นโคตรยากเลย รอบที่แล้วมาก็หมดนะครับ ไปดูคลิปย้อนย้อนดูได้ ตอนแรกมันก็บวกเลย แต่ว่าโลภไปหน่อยก็เลยหมดนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะเพื่อนๆ มาดูกันต่อ 25 บาท ตาเกือบสุดท้าย 58 มาว่ะแม่งแย่กับฝรั่งอีกฝรั่งอีกใบ เออสูงสุดแล้ว สูงสุดแล้วแบบนี้ วยงามครับพี่น้องครับยัดไปยี่ห้ายี่ห้าปิงปองปะเนี่ยกลัวปิงปองชิบหาย แล้วแถวนี้มาแบบนี้ด้วยดิกลัวปิงปองอะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากมาที่เดียวกับผมนะครับบาคาร่าวอลเลนนะครับไปที่เมนปักหมุดเมนแรกเท่านั้นนะ ผมจะรับประกันแค่เมนแรกเท่านั้นนะครับ มีโปรรับด้วยถ้า เม็ดแรกมีปัญหาอะไรมาด่าผมได้เลย เออ ทุกอย่างมั่นคงหมดดีหมด เพอร์เฟกหมด รับทูแบบออโต้ด้วย เออ เม็ดแรกเท่านั้นนะครับอาทำไมฝั่งแดงไม่ขึ้นก่อนวะ อ้าว แปะแล้ว แปะแล้วสวยงามครับ โอ้โห ภาพแม่งช้า หรือเน็ตกูไม่ดีวะ ภาพตรงนี้แม่งโคตรช้าวิดีโออะตรงนี้มาก่อนนะข้อมูลอะกลับมาสู่คุณแล้วครับ ไม่ปิงปองนะ กลับมาสู่ทุนแล้วครับ เบ็ด 20 ตาละ 20 ไปครับ เอากำไรสัก 100 พอเนาะวันนี้ พอปะวะสักร้อยเดียวพอเนาะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร มา ดูกันต่อเร็วรีบเปิดเร็ว ภาพค้างหรือว่าเกมมันค้าง ห้าหกเจอหน้าเก้าจบแล้วครับ มันน่าจะเก้าแต้มอ่ะ นั่นไงกูว่าแล้วเป็นไงอ่ะเราผิดที่ไหนเนี่ยลองเราเป็นหน้าเก้าดิเราเล่นอ่ะ ฝั่งไหนที่เราเล่นนะ พอมันเปิดหน้าเก้านะ แม่งจุ๋ยห้าไอ้สี่อะไรประมาณนั้น คนตีน่ะ ง่ายๆอุ้ยจบออกอินไป แบ่งครึ่งเลยครับ เดี๋ยวไม่ทันการ เอากำไรแค่ร้อยเดียวพอ ถ้าได้ก็จะขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะ SA แต่ถ้าไม่ได้ก็นั่นแหละครับคิดเอา มาครับตา 40 ขอแค่ 5 ตาพอตา 40 น้ำเงินแบบ 5 ตารัวๆ ได้ปะเป็นไปได้ปะวะแล้วแม่งไม่มีด้วยดิในเนี้ยมีแต่แดงอะดิหกมาหกเออสูงสุดแล้วมึง สูงสุดแล้ว สวยดิ มันต้องงาน ้าย40จัดปุยจัดปุยเออ งบน้อยๆก็เล่นได้นะ ไม่ต้องมีแบบเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านนะครับ มี 20 บาทก็เล่นได้แล้วอะจริงๆนะมี 10 บาทก็เล่นได้ อย่าต่ำกว่า 5 บาทนะมึงต่ำกว่า 5 บาทมันลงไม่ได้ไงเพราะว่ามันต่ำสุด5บาทไงเนี่ยต่ำสุด5บาท มาดูกันต่อ ตา 40ครับตานี้ ห้าเก้าฝรั่งมาฝรั่งมา เป็นไงอะครับปอกเก้าสวยงามครับพี่น้องครับ เอ้ยเฮียหรือขอเล่นกำไรแบบ all in นะรอบนี้ ถ้าออกน้ำเงิน ผมถอดเลย แต่ถ้าเกิดไม่ออกน้ำเงินไปออกแดง ผมก็พอก่อน ยอมเสมอทุนดีกว่าขาดทุนนะครับวันนี้ ยอมนะ ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมานะครับ วันนี้ ในวันที่ไม่มีเทคนิคเล่นแบบมั่วซั่วมากเลยอะ เล่นแบบสวนสวนตัวเองอะ่ะ เออสวนตัวเองดูนะครับมาครับ 60 โยนดีมีลุ้น3 ดอกไป ช้าช้าแบบนี้ช้าแบบนี้เหมือนจะมีงาน แล้วก็ฝรั่งเข้า โอ้โหสองแต้มเท่เราสองมันสามเราหกเราหก เราหกเออ สวยงามครับพี่น้องครับเย็ดแค่โอเค แบบนี้สวยงามครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ งบ 100นะ ได้กำไร 120 บาทนะครับผม ไม่ต้องมีงบเยอะเลยนะกำไรร้อยยี่ถอนได้แล้ว ได้มากได้น้อยนะขอให้ได้ไว้ก่อนนะ ดีกว่าขาดคุณนะเพื่อนๆก็ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ ไปที่เม้นปักบุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับผมสำหรับใคร